เมื่อฉันตายแล้ว ในงานศพไม่ต้องแต่งดำให้ใส่สีอะไรก็ได้หรือไม่ก็สีขาว เพราะงานนี้จะเป็นงานบุญเป็นกุศลขาว อันนี้จะปริ้นแจกไว้อยากแสดงเจตนาว่าเออเราต้องการยังไงตอนที่เราป่วยใกล้จะตายแล้วหลังจากที่ตายแล้ว อยากให้ทำยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวเขาเองรูปถ่ายของเขาเขาก็เลือกไว้ตั้งแต่แรก การแต่งกายคนก็ไม่แต่งดำจริง ๆ แล้วก็ ดอกไม้ในงานก็เป็นไปแบบที่เขาอยากได้คือไม่ได้อยากได้พวงหรีดไม่อยากได้ดอกไม้งานศพ แล้วก็จะมีคำถามว่า จัดที่บ้านเหรอ เอ๊ะแล้วจัดยังไง แล้วเราศพไว้ตรงไหน สวดกี่โมงเราบอกไม่มีสวด ฮะ ไม่มีสวดด้วยเหรอ เป็นเหมือนที่บ้านก็เดี๋ยวจะเป็นแบบเป็นงานเศร้าๆอ่ะ มันมีพิธีกรรมอะไรที่เยอะมากอ่ะ เพราะว่าเป็นคนโบราณนะคะอย่างงู้นก็ไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมางานนี้อะไรก็ได้ง่าย ๆ ที่เขาสั่งไว้ก็ทำตามเขาแล้วมันแบบรู้สึกสบายใจอะค่ะที่มามันเหมือนเขารู้อยู่แล้วว่าเจตนารมณ์ของการเนี่ยไม่อยากให้คนเศร้า มันเป็นบรรยากาศเหมือนกับมา งานเลี้ยงรุ่นมันก็ทำให้มันไม่ได้เศร้าไม่ได้รู้สึก แย่ไปกับมันแต่รู้สึกว่าก็มาส่งเพื่อนเนาะ ผมคิดว่าเรื่องความตายเราพูดได้ แต่ไหนแต่ไรไม่ไม่ไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยเหมือนแช่งเหมือนอะไรอย่างเงี้ยกันเขาก็เลยบอกว่าขอฝากไปหน่อยละกัน ซึ่งปุ่นเองก็ยินดี เอาสิ่งที่การต้องการเขียนออกมา แล้วก็ปรึกษากันกับผู้ใหญ่เกิดสมมติว่าญาติผู้ใหญ่เขาไม่เห็นด้วย มันก็จะกลายเป็นว่าเราเนี่ยไป ทำในสิ่งที่ครอบครัวเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะทำทำที่บ้านก็ก็ก็สะดวกหน่อยจะใครจะไปจะมาเวลาไหนก็ง่ายใช่ไหมฮะถ้าไปวัด เดี๋ยวก็จะปิดศาลาแล้วสองทุ่มปิดศาลาแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าการเขาก็บอกว่าไปวัดไม่รู้ทำอะไรสวดสวดสวดฟังไม่รู้เรื่อง ผลก็ไปนั่งคุยกันอะไร ก็พี่ชายก็สนับสนุนเห็นด้วยนะทำอย่างนี้ เราเห็นด้วยกันมาแต่ต้นอยู่แล้วครับ เราคุยกันมาตลอด แล้วอันนี้ก็ไม่ได้พินัยกรรมนี้เราเห็นนานแล้ว กันให้ไว้นานแล้วนานแล้วก็เรามีความเชื่อ อะไรที่เหมือนกันอยู่ ก็นิมนต์พระที่ผมนับถือมาแสดงธรรมวนเวียนกันไปทำบุญรักษาศีลบุคคล หลายคนก็เพิ่งเคยได้สวดมนต์แปลครั้งแรกเขาก็ชอบกันนะครับผมก็ดีใจที่มีคนสวดมนต์แล้วก็ได้โอกาสเผยแพร่บทสวดมนต์แปลให้กับเพื่อนที่มาร่วมงานครับมีคนมาร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นเยอะมากเลย เสียงดังรู้สึกดีใจมากเลยนะแบบเออน้องกันเห็นน้องกันก็คงจะดีใจเขาก็บอกว่ามางานศพเนี่ยจะแต่งยังไงก็ได้ เพราะว่าเป็นงานบุญ ถ้ามาอยู่ที่บ้าน มันเป็นลักษณะเฉพาะแล้วเป็นญาติธรรมอย่างเงี้ย ทุกคนก็จะฟังธรรมแล้วทุกคนก็จะต้องเอาหนังสือมาสวดมนต์ก็ดีนะพูดที่จริงอะ่ะมันมันมันสะดวกดีอะ่ะคือว่ามันไม่มีความโศกเศร้าอะ่ะ ทั้งทั้งที่ศพเขาก็ตั้งอยู่นะ That loss is just uh, something that gives meaning to life แต่ว่าความการที่แบบคนสูญเสียชีวิตเนี่ยมันก็เป็นการให้คุณค่าอย่างหนึ่งกับชีวิตเหมือนกันในบุญกิริยาวัตถุศิย์เนี่ยครับ การแสดงธรรมก็เป็นหนึ่งข้อในนั้น การฟังธรรมเป็นหนึ่งข้อในนั้น การอนุโมทนาเป็นหนึ่งข้อในนั้น ได้ 3 ข้อแล้วนะในในสิข้อนั้น เป็นารมณ์ของของเพื่อนของของผู้ตายเนาะว่าอยากจะให้จากที่บ้าน อยากให้คนที่บ้านเพื่อนฝูงเนี่ย ได้มาเจอการได้มาเรียนรู้สิ่งที่การเรียนรู้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เรื่องมรณานุสติเรื่องอะไรพวกนี้ที่เห็นที่การทำให้พวกเราเขาอยากจะให้เป็นงานบุญสีขาวตามความปรารถนาของเขาค่ะแล้วก็มีหัวข้อเกี่ยวกับว่าพูดคุยเรื่องความตายอย่างเงี้ยแล้วก็เออมันก็ทำให้เราสะกิดใจแล้วว่าเออเราจะมีความคิดนี้ไหม หรือว่ากลับไปหลังจากนี้อย่างเงี้ยเราจะใช้ช่วงเวลาแบบที่แบบเงียบๆแล้วก็นั่งคิดว่าเราจะออกแบบเออ ออกแบบการตายของเราเป็นยังไง อะไรอย่างนี้ค่ะ